สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นยังไงบ้างครับ ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษากันไปบ้างแล้วนะครับ แล้วในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวัสดุกราฟิก ชนิดต่างๆ นะครับว่ามันมันมีชนิดต่างๆ นั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและในตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นตอนที่ 7.2นะครับก็จะมีเนื้อหาย่อยๆด้วยกัน 3 เนื้อหาด้วยกันนะครับ ประกอบไปด้วยเรื่องของแผนภูมิ แผนสถิติแล้วก็แผนภาพครับวัสดุกราฟิกนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับแต่วัสดุกราฟิกที่นิยมนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับก็มีอยู่ดังที่จะได้นำเสนอให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกันดังต่อไปนี้ครับ วัสดุกราฟิกชิ้นที่1นะครับเราเรียกว่าแผนภูมิครับ แผนภูมิหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าชาร์ตนะครับ แผนภูมินั้นเป็นวัสดุกราฟิกที่มีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ รูปภาพแล้วก็ตัวอักษรที่ใช้ประกอบในการบรรยาย ชี้แจง แล้วก็สรุปสาระสำคัญสำหรับแผนภูมินั้นนะครับ ก็เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการที่จะแสดงการเปรียบเทียบ ความต่อเนื่อง กระบวนการรวมถึงความสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆ เป็นต้นนะครับ ตัวอย่างของแผนภูมินะครับที่เราอาจจะได้รู้จักกันนะครับก็เคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับ อย่างเช่น แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิสายทาน แผนภูมิแบบครอบครัว หรือว่าแผนภูมิแบบองค์การเป็นต้นครับ ลักษณะของแผนภูมิที่ดีนะครับก็ควรจะมีข้อสำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ควรจะเป็นแบบง่ายแล้วก็แสดงแนวคิดเดียวนะครับอันที่ 2 คือจะต้องมีขนาดใหญ่อ่านง่ายแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับประเด็นที่ 3 ก็คือจะต้องใช้สี นะครับเพื่อเป็นการเน้นในจุดสำคัญสำคัญนะครับประเด็นที่4ครับควรจะมีภาพประกอบนั้นจะต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับและประเด็นที่5ครับเนื้อหานั้นจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับประเด็นที่6ครับเนื้อหาแล้วก็คำบรรยายจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายครับ และประเด็นที่ 7ครับควรจะต้องมีการทบทวนในการใช้งานนะครับในเรื่องของการเก็บรักษาด้วย สำหรับเทคนิคในการนำเสนอแผนภูมินั้นนะครับก็มีสิ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟัง 8 ประการด้วยกันนะครับประการที่ 1 ตัวแผนภูมินั้นจะต้องมีความหมายตรงกับเนื้อหาที่จะนำไปใช้ถ่ายทอด 2. ตัวแผนภูมินั้นจะต้องติดตั้งหรือว่าแขวนให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ไปถืออยู่หรือว่าไปยกไปยกมานะครับควรจะแขวนติดตั้งให้เรียบร้อย ประเด็นที่3ครับเวลาใช้นะครับจะต้องอธิบายตามลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องครับ ประเด็นที่4ครับขณะที่ใช้แผนภูมินะครับผู้ใช้นั้นจะต้องหันหน้าเข้าหาผู้เรียนนะครับไม่ใช่หันหน้าเข้าหาแผนภูมินะครับ ประเด็นที่5นะครับเป็นเรื่องของการเน้นจุดสนใจนะครับถ้าจะเน้นจุดสนใจในแผนภูมิเนี่ยก็ควรจะเน้นด้วยสีหรือว่าขนาดนะครับหรือว่ามีการปิดหรือเปิดบางส่วน ก็จะทำให้เป็นการเน้นจุดสนใจได้ครับ ประเด็นที่ 6 ครับ เวลาใช้แผนภูมินะครับ ควรที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในการนำเสนอ หรือว่าให้เขาได้มีโอกาสได้ชี้หรือว่าได้บอกได้เล่าในสิ่งที่เขาได้เห็นด้วยจากแผนภูมินะครับ ประเด็นที่ 7 ครับ อันนี้สำคัญนะครับ เวลาท่านจะชี้แผนภูมินะครับ ควรจะต้องใช้ไม้ชี้ หรือว่าวัสดุสำหรับการชี้อาจจะเป็นปากกาหรือไม้ชี้ก็ได้นะครับ แต่ไม่ควรใช้นิ้วมือของท่านชี้ที่แผนภูมินะครับ ประเด็นที่ 8 ครับ การใช้แผนภูมินั้นสามารถใช้ประกอบกับสื่ออื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อเรื่องของภาพยนตร์นะครับหรือว่าวิดิทัศน์นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับแผนภูมิได้เช่นกันครับ วัสดุกราฟิกชนิดที่ 2 ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ ก็เป็นวัสดุกราฟิกที่มีชื่อว่าแผนสถิติ หรือเราจะคุ้นชื่อกันในชื่อของคำว่ากราฟนั่นเองครับ แผนสถิตินะครับเป็นวัสดุลายเส้นนะครับที่เน้นการสื่อความหมาย ในเชิงปริมาณแล้วก็ตัวเลขนะครับแผนสถิตินั้นนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยควรจะแจ้งที่มาของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับทางนี้ก็ที่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่จะต้องการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ สามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ง่ายขึ้นครับส่วนเนื้อหาที่เหมาะสมกับแผนสถิตินะครับก็ได้แก่เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ การเปรียบเทียบ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบต่างๆครับ ตัวอย่างของแผนสถิติที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับหรือว่ากราฟนั้นนะครับได้แก่เรื่องของกราฟวงกลม กราฟเส้น แล้วก็กราฟแท่งครับ ลักษณะของแผนสถิติที่ดีนะครับ 1. จะต้องมีตัวอักษร เส้น สี มีความชัดเจนแล้วก็น่าสนใจ 2. มีลักษณะดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากจนเกินไป 3. ต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจน 4. แผนสถิติที่ดีนะครับ ควรจะนำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบหรือว่าแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และ 5 ครับ แผนสถิติที่ดีนะครับจะต้องแสดงข้อมูลในลักษณะของประมาณการนะครับไม่ใช่เน้นที่ความถี่ของตัวข้อมูล วัสดุกราฟิกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะรู้จักกันนะครับหรือเคยเห็นกันมาบ้างนะครับอันนี้เป็นวัสดุกราฟิกประเภทที่ 3 เราเรียกว่าแผนภาพ หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า diagrams แผนภาพนั้นนะครับเป็นทัศนวัสดุอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งของ หรือว่าของระบบการทำงานนะครับอย่างเช่นการทำงานของลูกสูบรถยนต์ การทำงานของเครื่องกรองน้ำหรือว่าส่วนประกอบของดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อแผนภาพนะครับก็ได้แก่เรื่องของกระบวนการนะครับความสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ หรือว่าโครงสร้างภายในเหล่านี้นะครับเหมาะที่จะนำมาทำเป็นแผนภาพครับ ลักษณะของแผนภาพที่ดีครับ 1. จะต้องมีรูปแบบง่าย ๆ แสดงแนวคิดเพียงแนวคิดเดียว 2. ควรมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรที่อ่านได้อย่างชัดเจน 3. ใช้สีเป็นการแสดงความแตกต่างหรือความเหมือนกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นความหมายของภาพที่เห็นนั้นอย่างชัดเจน และ 4. ควรใช้รูปภาพสัญญลักษณ มากกว่าการใช้ตัวหนังสือนะครับ เทคนิคในการนำเสนอแผนภาพร่วมกับการเรียนการสอนนะครับ1การเลือกใช้แผนภาพนะครับ ควรเลือกใช้แผนภาพที่ผู้เรียนนั้นควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาพอสมควร 2. ควรใช้โสตทัศนวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมนะครับเอามาประกอบการใช้แผนภาพ อย่างเช่นใช้รูปภาพใช้ของจริงใช้ภาพยนตร์เอามาประกอบการใช้แผนภาพครับ 3. แผนภาพนั้นนะครับควรจะต้องมีคำอธิบายนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยป้องกันการสับสนของผู้เรียน 4. เวลาใช้แผนภาพนะครับ ควรจะเน้นให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมอยู่เสมอครับ และ5ครับควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในตัวแผนภาพนั้นๆครับ Thank you.